ใช่เลยครับเอาอย่างนั้นพี่ดีกว่า เรื่องนี้เหตุการณ์เป็นยังไงพี่หม่อมเชิญเลยครับ จัดเต็มได้ครับครับพี่ชาย จัดเต็มนะครับเพิ่งจัดเต็มเพิ่งโดนดราม่าไปเมื่อ ไม่กี่วันเกี่ยวกับคุณสายตะลุมบอลสองในเดอะช็อคอ๋อทำไมวันนี้จัดเต็ม โอ้โห มันมันมันออกแนวเอ่อเป็นนวนิยายผีที่สิบแปดบวกนิดนึงแต่เราก็เข้าใจคุณผู้ฟัง อ่า แต่วันเนี้ย อาจจะไม่มีในเรื่องแนวแบบนั้น เป็นเรื่อง เอ่อ เป็นเรื่องราวที่จะไปคล้ายๆกับนวนิยายที่เป็นตำนานของเมืองไทยเราเรื่องหนึ่งครับ แต่พี่หม่อมเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นตรงไหนก็ได้ในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้ มันเป็นไปได้หมดครับเอ๊ะทำไมมีสายของน้องวีโทรแทรกเข้ามาเดี๋ยวนะครับมีสายผมโทรแทรกเข้าไปอีกเหรอฮะ ช่ครับจากไลน์เดี๋ยวพี่กรณ์ที่หม่อมปฏิเสธก่อนเนาะได้ครับได้ โอเคโอเค มันอาจจะเป็นการค้างของไลน์อ่า แสดงว่าเราดีเลย์กันในในช่วงที่ผมโทรโทรเดี่ยวเข้าไปตรงนั้น ใช่ใช่โอเคคราวเนี้ยเรื่องราวเนี่ย ที่พี่หม่อมบอกว่ามันอาจจะไปคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่ที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นในไหนในในที่ไหนของประเทศไทยหรือในโลกใบนี้ได้ ซึ่งมันเกิดขึ้นได้หมดครับ เรื่องนี้เป็นลักษณะเรื่องราวนิลำนิยายปลัมปลาที่คุณตาคุณยายคุณแม่แล้วก็น้านาเนี่ยเขาได้เข้าไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์ ช่วงเวลาประมาณห้าถึงหกสิบปีก่อนนะน้องวี โอ้โหยุคนั้นนี่คือความเจริญยังเข้าไม่ถึงเลยนะโอ้โหถูกต้องครับ ตอนนั้นก็คือเรียกง่ายๆว่า ถ้าคนอยู่นอกพื้นที่กับกันดานน่ะกันดานครับ ช่วงเวลานั้น คุณแม่คุณน้าเนี่ย เขาจะเอออยู่ในช่วงวัยรุ่นแต่เรื่องเนี้ยพี่หม่อมได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงจากคุณตา ครับ โดยมีคุณยายคุณแม่ คุณน้าเนี่ย ในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ย จะถูกช่วยเสริมนะครับ แล้วก็ช่วยเล่าเรื่องของรายละเอียด ซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ทุกท่านที่กล่าวขึ้นมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับพี่หม่อมต้องขอเกริ่น ก่อนที่จะเข้าเรื่องราวสักนิดหนึ่งน้องวีได้ครับพี่ ในสมัยนั้นเนี่ยช่วงที่พี่หม่อมได้รับรู้เรื่องราวตรงนี้แล้วมาถ่ายทอดจนปัจจุบัน ตอนนั้นพี่หม่อมก็ยังคงเด็กๆเนาะแล้วทุกๆสัปดาห์เนี่ย ครอบครัวของพี่หม่อมเนี่ยจะมีการรวมหมู่รวมญาติกันที่บ้านคุณตา เป็นทุกๆสัปดาห์ ซึ่งเราทำเป็นกิจวัตรและเนื่องด้วยคุณตาคุณยายเนี่ยตระกูลของทางแม่พี่หม่อม ต้องบอกว่าเขาเป็น มุสลิมนะนับถือศาสนาอิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทำให้คุณตาคุณยายเนี่ยมีลูกหลาน หลายคน คุณตาเลยจัดกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์และตั้งใจว่าในทุกๆ สุดสัปดาห์เราจะมีการนัดมารวมตัวกันเพื่ออบรมเรื่องของศาสนาในครอบครัวด้วยครับจึงมีการไปนอนค้างคืนที่บ้านคุณตากันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็แยกย้ายกันไปเพื่อวันจันทร์เตรียมตัวที่จะไปร่ำเรียนกันครับ บรรยากาศของบ้านของคุณตาเนี่ยต้องขออธิบายนิดนึงกว้างขวางพอสมควรนะครับเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าจะอยู่บ้านนอกก็ได้ติดคลอง ปลูกสวนเล็กๆเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีศาลาริมน้ำที่ทำขึ้นมาเอง มีขนาดใหญ่พอสมควรซึ่งสถานที่ตรงนั้นน่ะ มันสร้างความสุขให้กับเราในวัยเด็กนะ ที่ได้ไปรวมตัวและพบปะกัน ครับ แล้วในคืนวันเสาร์เนี่ยน้องวี มันจะเป็นคืนไฮไลท์ที่พวกเราหมู่เด็กๆ โอ้โห ตั้งตารอคอย เป็นค่ำคืนที่เด็กอย่างพวกเรารู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบ นั่นคือการจัดกิจกรรมตั้งวงเล่าเรื่องผี ซึ่งสถานที่จัดรายการหรือสตูดิโอเนี่ย คือศาลาริมคลองนั่นแหละ ครับ ผู้ดำเนินรายการถ่ายทอดประสบการณ์คือคุณตา ครับ ส่วนคุณแม่คุณน้า รวมไปถึงผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ข้างๆบ้าน ที่นำลูกนำหลานมาฟังด้วยเนี่ย ก็จะเป็นผู้ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในคืนวันนั้น ครับโอ้โหตื่นเต้นโลเคชั่นบรรยากาศตรงบริเวณศาลาริมคลองที่คุณคุณตาใช้ในการจัดเป็นสถานที่ตั้งวงเล่าเรื่องผีเนี่ย บรรยากาศง่าย ๆ เลยครับคลาสสิกมาก จะมีคลองที่ลาดยาวอยู่ตรงบริเวณหน้าศาลานั้น ซึ่งเป็นคลองที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก ฝั่งตรงข้ามหรือสุดคลองนั้นอ่ะ ก็จะเป็นป่าที่โล่งเตียนไม่มีบ้านคนนะฮะแล้วบรรยากาศยามค่ำคืนตรงศาลาริมคลองนั้นอ่ะ มันมืดมาก โดยที่จะมีแสงจันทร์นีสาดส่อง ลงมาเป็นสีนวลๆ พร้อมกับคุณตาเนี่ยจะสร้างบรรยากาศโดยการจุดตะเกียง เจ้าพายุ แล้วเล่าเรื่องผีกัน โอ้โหครับ ด้วยความที่เราเนี่ยไปจับ กิจกรรมเล่าเรื่องผี ในวันเสาร์ที่บ้านคุณตาบ่อยๆ ตอนนั้นเราจึงได้มีการโหวตตั้งชื่อรายการกันแล้วรายชื่อที่ถูกโหวตชนะอย่างท่วมท้นนั่นคือรายการเสาสยองของคุณตาโดยรายการจะเริ่มเข้าตั้งแต่20นาฬิกาเลิกตอนไหนไม่รู้ แล้วแต่ใครจะแชร์ประสบการณ์กันเสร็จ เพราะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ฟรีเดย์ครับ และการนั่งของพวกเราผู้หลักผู้ใหญ่คุณตาคุณยาย คนท่าคนแก่คุณน้าคุณแม่ จะนั่งอยู่บนเก้าอี้ของศาลา ส่วนตัวพวกเราเด็กๆจะนั่งอยู่กับพื้น เตรียมตัวที่จะรอรับฟังเรื่องราวกัน ก่อนที่จะเริ่มออกอากาศอะไรการพวกเรา ก็จะเตรียมเข้าห้องน้ำห้องท่ากันได้เสร็จ เตรียมขนมขบคิ้ว เพราะระหว่างที่มีการเล่าเนี่ย เราไม่มีการไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเราในการเข้าห้องน้ำหรอกครับ ครับ เรื่องนี้พี่หม่อมได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นเรื่องราวของเพื่อนคุณแม่ แล้วเรื่องเนี่ยมันเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตคลองคลองหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแต่พี่หม่อมขอไม่เอ่ยนะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตคลองคลองหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในขณะนั้นเนี่ย คุณตาคุณยายคุณแม่คุณน้า จะพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วย อืซึ่งในหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยก็จะมีคลองตัดผ่านหลาย ๆคลองนะครับ ครับแต่ว่าในขณะนั้นหมู่บ้านแห่งเนี้ย มันยังคงห่างไกลความเจริญเทคโนโลยียังไม่เข้าถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้น รวมทั้งครอบครัวของคุณตาคุณยายหรือคุณแม่และนาๆพี่หมอเขาก็ล้วนแล้ว แต่จะนับถือศาสนาอิสลามกันหมดนะครับรบเรียกง่าย ๆว่าเป็นหมู่บ้านมุสลิมดงมุสลิมเลยก็ว่าได้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนาะพี่หมอส่วนใหม่เขาจะเป็นกันแบบนั้นนะก็คือจะอยู่ ถ้าเป็นหมู่บ้านมุสลิมเป็นหมู่ เป็นหมู่บ้านของอิสลามไม่ได้อยู่เป็นหมู่บ้านเลยก็มีสุเหร่าอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยอ๋อเป็นกลุ่มก้อน แต่สมัยก่อนในความเจริญไม่เข้าถึงสุลงสุเหล่างาประมาณอาจจะไม่มีอ่าครับ ก็จะใช้ในการกั้นเป็นเหมือนเพิงหลังคาเหมือนศาลาวัดแล้วอะครับเหมือนศาลาอเนกประสงค์อะเออเออเออเออเปิดโล่งไปเลยอย่างเงี้ยฮะถูกต้องครับ ถูกต้องแต่ด้วยความที่ในสมัยนั้นน่ะน้ำไฟอ่ะมันยังไม่เข้าถึงหมู่บ้านแห่งนี้ห้าหกสิบปีก่อนอ่ะ แสงสว่างที่จะต้องอาศัยก็จากแสงจันทร์บ้าง จากแสงตะเกียงเจ้าพายุบ้าง ส่วนน้ำเนี่ย ก็อาศัยจากลำคลองที่จัดผ่านหมู่บ้านนั่นแหละครับ ครับการสื่อสารไม่ต้องพูดถึงยากลำบากมาก วิถีชีวิตของชาวบ้านก็จะหากินโดยการเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงควายเลี้ยงหาปลาปลูกพืชไร่ซึ่งตอนนั้นคุณแม่พี่หม่อมเนี่ย จะอยู่ในวัยรุ่นเลยนะครับ วัยขบเพาะสิบสี่สิบห้าสิบหกเรียกง่ายๆว่าแตกสาวครับ คนสมัยก่อน ในช่วงวัยนี้แปลกมากส่วนใหญ่แล้ว จะออกเรือนแต่งงานมีสามีเร็วและมีลูกเร็วครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของคนในสมัยนั้นๆ เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณแม่พี่หมอม ซึ่งเพื่อนของคุณแม่พี่หม่อมคนนี้ขอใช้ชื่อแทนว่าไลลานะครับ ครับไลลาเป็นเพื่อนสนิทของคุณแม่เพราะเติบโตมาด้วยกันไลลาเป็นผู้หญิงที่สวยนะครับ สาวแขกอ่ะหน้าตาดี ผิวขาวตากลมโตจมูกโด่งปากเป็นกระจับรูปร่างไม่สูงมากสันทัดแล้วไลลาเนี่ยจะมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ไม่ว่าในหมู่บ้านหรือต่างหมู่บ้านเนี่ยมาจีบมาสนใจเยอะ แต่ตอนนั้นไลลาเนี่ยดันไปถูกใจพบรักกับหนุ่มมุสลิมต่างถิ่นต่างจังหวัดคนหนึ่งที่เขาเข้ามาทำงานในสถานที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านก็คบกันมาได้สักระยะตอนนั้น เมื่อถูกตาต้องใจกัน ตอนนั้นไลลาก็ได้มีการออกเรือนนะครับ แต่งงานหรือมุสลิมจะเรียกว่าพิธีนิกะออกเรือนแต่งงานกับหนุ่มคนนั้นแต่ไลลายังคงใช้ชีวิตคู่กับสามีคนนี้ในหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับ อื ในเวลาต่อมาไลลาเนี่ยมีการตั้งครรภ์น้องวี ครับ ตอนนั้นช่วงอายุครรภ์ของไลลานี่เข้าสู่เจ็ดเดือน แล้วช่วงนั้น ตัวสามีของไลลาดันมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา คือกลับสู่บ้านที่ต่างจังหวัด ด้วยเหตุผลที่เขาจะต้องไปดูใจญาติผู้ใหญ่ที่อาการหนักกระทันหัน แล้วคิดว่าไม่รอด เหมือนเป็นการไปเฝ้ารอดูใจเป็นครั้งสุดท้าย อนนั้นสามีของไลลารู้สึกเป็นห่วงไลลามากเมียท้องอ่ะ อืม แล้วตัวเขาต้องไปเฝ้าญาติไม่รู้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหน เมื่อไหร่จะได้กลับ ครับแล้วการติดต่อมันก็ติดต่อกันไม่ได้ แต่สามีของไลลาก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจขึ้นมาเปราะหนึ่งอ่ะน้องวีจากการที่ได้รับคำยืนยันจากญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีคุณตาคุณยายคุณแม่แล้วก็น้าๆของพี่หม่อมด้วย ครับ บอกกับสามีของไลลาว่าไม่ต้องเป็นห่วงในระหว่างที่ตัวสามีของไลลาไม่อยู่เนี่ย พวกเขาเหล่านี้จะมาช่วยดูแลไลลาเอง จะมาอยู่เป็นเพื่อนไลลามานอนเป็นเพื่อน โดยไม่ให้ไลลาเนี่ยคาดสายตาเพราะไลลาเขาท้องแก่แล้วอะแล้วในหมู่บ้านนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนะ น้องวีคุณผู้ฟัง จะเป็นญาติกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงแม้จะไม่ใช่ญาติบางบางหลังบางเรือนก็เหมือนญาติ มีอะไรเขาก็จะช่วยดูแลกันถึงจริงๆ ห่วงใยรักใคร่สามัคคีกันดี ในช่วงเวลาต่อมาหลังจากสามีของไลลาได้มีการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาไป ตอนนั้นเนี่ยอายุคันของไลลาเข้าสู่ช่วงแปดเดือนนะแต่จู่ๆกลางดึกของคืนวันนั้นน้องวีไลลาเกิดมีอาการปวดท้องอย่างกระทันหันขึ้นมาอแล้วในการปวดท้องของไลลาดันมีเลือดปนกับน้ำค่ำ ไหลออกมาด้วยหมายถึงเขาจะคลอดเนี่ยฮะ ซึ่งถ้าเป็นการปวดท้องคลอดต้องคลอดก่อนกำหนดถูกไหมครับน้องวีเพราะคนเรามันธรรมชาติเก้าเดือนอ่ะเก้าเดือนแปดเดือนแต่ตอนนั้นแปดเดือนอ่ะ เออแล้วในสมัยนั้นนน้องวีโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโอ้ยตำแย่สิถ้าปวดท้องคลอดเนี่ย นั่งเรือไปคลอดบนเรืออะไรครับ ครับ อย่างที่น้องวีบอก ในสมัย นั้นหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นผู้หญิง ที่เขาเรียกว่าหมอตำยายแต่มุสลิมเขาจะเรียกว่าโต๊ะโต๊ะ ใช่ครับ คนแก่ที่เป็นผู้หญิงเขาส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าโต๊ะทำหน้าที่ตรงนี้ดูแลคนท้อง คนตั้งครรภ์คนเจ็บต่างๆโรคภัยเล็กๆน้อยๆเท่าที่เขาทำได้ อืแล้วสาวน้อยสาวใหญ่ในหมู่บ้านอย่างนั้นอ่ะล้วนแล้วแต่ผ่านมือโต๊ะคนนี้มาเกือบ ทุกหลังคาเรือนแล้ว เรียกง่ายๆฝีมือฉมังไม่เคยพลาดสักลายครับ ในคืนวันนั้นช่วงเวลาประมาณตีสองน้องวีกลุ่มญาติของไรลารวมทั้งแม่พี่หมอมมีการวิ่งไปตามหมอตำแยนะครับครับว่าช่วยด้วยช่วยด้วยไรลาปวดท้องอย่างรุนแรงแล้ว มีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดครับ ตอนนั้นหมอจำแยจึงรีบเดินทางไปที่เรือนของไรลาทันทีนะตอนนั้นเนี่ยเดินทางไปถึงที่เรือนของไรลาก็เป็นช่วงเวลาตีสองกว่าครับ และเมื่อคนในหมู่บ้านเนี่ย ได้รับรู้ข่าวนะปากต่อปากว่าไลลาเจ็บท้องโอ้โหมารวมตัวกันเลย มารวมตัวกันที่เรือนของไลลาเนี่ย เพื่อเตรียมการช่วยเหลือเขาจะเป็นอย่างนั้น แล้วกลุ่มชายหญิงที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะรออยู่ด้านล่างเพื่อช่วยกันเตรียมปืนก่อไฟต้มน้ำเตรียมของต่างๆรอรับคำสั่งจากหมอตำแยที่อยู่บนเรือนที่ขึ้นไปช่วยไลลา แล้วทางผู้หญิงที่มีประสบการณ์เนี่ย สาวน้อย สาวใหญ่ ก็จะขึ้นไปช่วยเป็นมือเป็นแรงให้หมอตำแยอีกแรงหนึ่งบนเรือน ตอนนั้นหมอตำแยหรือว่าโต๊ะคนก็เริ่มลงมือปฏิบัติการนะครับช่วยเหลือไลลาทันทีเพราะไลลาเจ็บท้องมากครับ และคิดว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดก็เริ่มทำคลอดทำตามพิธีกรรมที่ตัวเอง ได้ทำและมีประสบการณ์มาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี อืม ในระหว่างนั้นข้างล่างก็รอรับคำสั่งนะครับ และลุ้นอย่างใจจดใจจ่อเสียงของไลลาที่ร้องโอด โอยควนคลางด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นมาเป็นระยะระยะครับไลลาร้องขึ้นมาแล้วก็สลบไปร้องขึ้นมาแล้วก็สลบไปวนลูปอยู่อย่างนั้นน้องบีโอ้ยครับ น้องบีเชื่อไหมว่าจากที่หมอตาแย เริ่มเข้ามาช่วยไลลาในช่วงเวลาประมาณตีสองกว่าของคืนวันนั้นจนถึงบ่ายสามของอีกวัน ผลปรากฏว่าเด็กไม่ยอมคลอดอุ้ยอ๋อครับ ยังไงก็ไม่คลอดปั่นปั้นท้องแล้วพลิกแล้วยังไงก็ไม่ยอมเอาหัวลง คนที่รออยู่ด้านล่างใจจะขาดขออภัยครับ ได้ยินแต่เสียงไลลา ร้อง โอดโอยเรียกชื่อสามีบ้าง เมียไม่ไหวแล้ว ก็เมียไม่ไหวนะได้ยินเสียงไลลาพูดกับลูกที่อยู่ในท้องตัวเองบ้างว่า แม่เจ็บเหลือเกินแม่ทรมานจะทรมานแม่เลยซึ่งเสียงเนี่ย ที่มันดูทรมานที่มันดังมาจากบนเรือนของไลลาที่เป็นทามมิ่งยาวกว่าสิบสองชั่วโมง โอ้ยเบ่งยังไงวะนะเออ มันเป็นเสียงที่นอกจากไลลาจะดูทรมานแล้วไอ้กลุ่มคนที่อยู่ด้านล่างอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็แล้ว แต่ล้วนแล้วแต่ทรมานตามไปด้วย ร้องไห้ตามด้วยความสงสารไลลานะครับครับและแล้วในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่า ๆ คนนับสิบนะครับ ที่อยู่ด้านล่างเรือนของไลลา ต้องช็อกและตกใจครับ เมื่อได้ยินเสียงร้องของหมอตำแยและกลุ่มคนที่ขึ้นไปช่วยทำคลอดไลลา ตะโกนพร้อมกับร้องเสียงหลงออกมาดังลั่นจากบนเรือนของไลลาไลลาไลลาไลลาไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยไลลาไปแล้ว โอ้ยครับตอนนั้นทุกคนที่อยู่ด้านล่าง ไม่ว่าจะเป็นญาติญาติเป็นเพื่อนพ่อแก่แม่เท่าทั้งหลายได้ยินเสียงตะโกนลงมาจากบนเรือไลลาถึงกับเป็นลมล้มพับ บางคนนั่งซุดลงกับพื้นร้องไห้กองอยู่นะบางคนก็รีบวิ่งขึ้นไปหมายจะช่วยนะครับ และก็ไปดูไลลา คนที่วิ่งขึ้นไปเห็นภาพของไลลาในตอนนั้น ทุกคนถึงกับ เอามือปิดปากหลั่งน้ำตาร้องไห้ออกมาครับ สภาพของไลลาที่เสียชีวิตอยู่ในตอนนั้น ทั้งหน้าเวทนาหน้าสงสาร สภาพร่างที่ไร้วิญญาณของไลลา นอกจากหน้าเวทนาหน้าสงสารแล้ว มันยังตามมาด้วยความน่ากลัว น่าสะพรึงนะครับ ยังไงพี่ไลลาอยู่ในสภาพที่ตาเหลือกขวางมองบนแบบตาไม่ติด อ้าอาปากค้างกามแข็ง ใบหน้าของไลลาซีดขาวตาจะจากเลือด ท่วมไปด้วยเหงื่อครับขอบตาและปากของไลลาเริ่มคล้ำดำเฉียว ลิ้นที่จุกอยู่ในปากเริ่มเป็นสีเขียวๆ แล้วมือข้างซ้ายของไลลา คงจับผ้าเขามาของสามี ที่หมอตำแยเอามาห้อยโยงกับขือไว้เพื่อให้เลลา จับและออกแรงดึงเบ่งครับ มือข้างขวาของไลลา จับอยู่ที่หน้าท้องของตัวเองโดยขยำขอบผ้าถุงไว้แน่น ด้วยความเจ็บปวดไม่คลายนะครับ ขาทั้งสองข้างของไลลาอยู่ในสภาพที่แข็งเปล่งชี้ออกไปที่คนละทิศคนละทาง เป็นภาพที่ใครเห็นแล้วบอกว่า โอ้โหน่าเวทนาน่ากลัวน่าสงสาร ไปไม่หมดเลยอารมณ์ซึ่งตัดใช่ ใช่ครับ ซึ่งตามพิธีทางศาสนาอิสลาม หรือจะเป็นความเชื่อของคนในยุคนั้นหมู่บ้านครับ ศพที่ตายโหงและตายท้องกลม ต้องฝังก่อนพระอาทิตย์ตกดินในวันนั้นทันทีนะครับ ครับ ด้วยความเชื่อว่าคนที่มีลักษณะ คนที่มีการเสียชีวิตด้วยลักษณะเนี่ยดวงวิญญาณเขาจะมีความแรงเพี้ยนแล้วก็ห่วงอะไรมากๆ ตาเขาไม่ปิด แล้วช่วงที่ไลลาเสียชีวิตในขณะนั้นน่ะน้องวีบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงพระอาทิตย์จะตกดินแล้วครับ ตอนนั้นทางผู้นำศาสนาในหมู่บ้านซึ่งมุสลิม เราจะเรียกว่าโตอิมามมีการแจ้งให้กลุ่มชายจักันในหมู่บ้าน นะครับทำการลงแขกขุดหลุมเพื่อเตรียมพิธีฝังไลลาทันทีแบบเร่งด่วนก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหลายขั้นตอนไหนจะต้องอาบน้ำศพอ่านบริกรรมคาถาในด้านศาสนาเขาอีกหลายขั้นตอนและต้องขอบอกเพื่อเป็นวิทยาทานครับ ในการอาบน้ำศพของคนอิสลามหรือมุสลิมละเอียดอ่อนสะอาดและพิถีพิถันทุกขั้นตอนมากกครับ ในขณะที่มีการอาบน้ำศพของไลลา คนที่เขาเข้าไปช่วยทำช่วยอาบน้ำศพไลลาเขาบอกว่าดวงตาของไลลายังคงเหลือกขวางไม่ยอมปิดนะฮะซึ่งแต่ละคนเขาพยายามที่จะเอามือลูบปิดตาของไลลาเขาเนี่ย แต่ก็ไม่ลงครับตาเหลือกขวางอยู่อย่างนั้นแหละตอนนั้นเมื่ออาบน้ำแต่งตัวแล้วเสร็จศพของไลลาก็มีการนำไปตั้งนะครับ ไว้ที่ปากหลุมครับ โดยมีโลงศพเดี๋ยววางอยู่ข้างๆซึ่งตอนนั้นศพของไลลา ยังคงไม่เอาลงหลุมนะครับ เพราะต้องรอให้ผู้นำทางศาสนาหรือโตอิหม่ามมาทำพิธีตามขั้นตอนก่อนครับ แต่ในขณะที่ผู้นำทางศาสนา หรือโตอิหมัมในหมู่บ้านเดินทางไปถึงกูโบ กูโบนี่ก็คือถ้าคนไทยเราเรียกก็คือป่าช้าครับ สถานที่ที่มีการขุดเตรียมฝังไรลาตอนนั้นเนี่ยเมื่อผู้นำทางศาสนาไปเห็น ต้องร้องออกมาเสียงหลงเลยเฮ้ยเขาตกใจอ่ะทำไมพี่ เพราะตำแหน่งที่ชายจะกันมีการไปขุดหลุมเตรียมฝังศพของไลลา ดันไปอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ชนิดหนึ่งต้น แล้วต้นไม้ชนิดเนี่ยมันอยู่ริมกูโบติดทางสัญจรของชาวบ้านอแล้วต้นไม้ชนิดนี้น้องวี ครับ ในความเชื่อของโบราณหรือสายมูก็จะมีความเชื่อว่า การที่นำเอาศพของผู้เสียชีวิตไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ชนิดเนี่ย ดวงวิญญาณมันจะมีความเฮี้ยนและเกี้ยวกาดเป็นอย่างมากอย่าบอกนะแล้วยิ่งเป็นศพของไลลาที่ตายท้องกลมตายโหงเนี่ยเอาไปฝังไว้อะเป็นเรื่องใหญ่แน่ไม่จบ ซึ่งต้นไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าต้นหูกวางเออ ต้องบอกอย่างนี้ครับ มันเป็นความเชื่อน้องวีครับ ต้นหูกวางเออ ในแต่โบราณหรือสายมูก็มีความเชื่อว่า ต้นไม้ชนิดเนี้ย มีความอาถรรพ์ส่งพลังงานให้กับดวงวิญญาณเนี่ยมันเยี้ยนมันแรงมัน ก้าวกาดมากขึ้นและมีความเชื่อว่าต้นไม้ชนิดนี้ ถ้าไปเกิดขึ้นอยู่ตรงกับบ้านใครเสาเอกบ้านใครดวงวิญญาณเจ้าที่เนี่ยจะเฮี้ยนและแรงมากครับ แล้วยิ่งถ้ามีการนำเอาศพผู้วายชนไปฝังใต้ต้นไม้ชนิดเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยจะไม่ยอมไปไหน เออแล้วนี่เป็นศพตายโหงตายท้องกลมอไลลาตาไม่ปิดด้วย จะไม่ยิ่งหนักเข้าไปอีกเหรอตอนนั้นโต๊ะอิงมัมมีการถามทันทีเลยนะครับเฮ้ยทำไมเอาศพมาฝังมาตรงนี้ล่ะที่อื่นไม่มีฝังหรือไง ตอนนั้นชายจักรันเนี่ย ที่ขุดหลุม ก็ได้ให้เหตุผลนะน้องวีว่าพื้นที่ในกูโบหรือป่าช้าในตอนนั้นเนี่ย มันไม่มีที่จะฝังแล้วครับเพราะมันเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ สมัยก่อนพื้นที่มันค่อนข้างจำกัด ไม่เพียงพอต่อการ รองรับเรื่องของศพผู้เสียชีวิตมันจึงเป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอชายจักรันได้ให้เหตุผลอีกว่า ถ้า ไปฝังในกูโบตอนนี้ก็ต้องเอาศพของไลลาที่ตายท้องกลมเนี่ยไปฝังทับซ้อนกับศพอื่น โอ้ยก็ไม่ได้อีก ไม่สมควรอย่างยิ่งถูกต้องน้องวีเพราะเป็นศพที่ตายโหงตายท้องกลมเอาไปซ้อนไม่ได้ครับจึงเล็งเห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใต้ต้นหูกวาง ริมนอกของป่าช้าหรือกูโบที่ติดทางสัญจรของชาวบ้านเนี่ยมันดูจะเสี่ยงน้อยที่สุด อุ้ยเอาไป เอาไปฝังนอกกูโบเหรอ มันต้องอยู่ริมทางครับในกูโบเต็มฝังซ้อนเขาไม่ได้อะน้องวีโอ้ยครับ แล้วตอนนั้นเนี่ย ด้วยความที่ชายจัดการที่เขาไปขุดฝังหลุมให้เลยล่ะเนเขาไม่มีความรู้ว่าต้นไม้ชนิดเนี่ยมันอาถรรพ์แบบไหนยังไง เออ แต่มันก็เหมาะที่สุดโดยการไม่ฝังทับซ้อนใครไม่ใช่เหรอ ครับ แล้วทางเลือกอ่ะ มันโดนบีบเข้ามาทุกขณะเพราะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วอ ตอนนั้นโต๊ะอิหมัมในเมื่อขุดตรงนี้ก็ไม่มีทางเลือกครับสอนก็ไม่ได้ใต้ต้นไม้ก็ไม่ได้ จะปล่อยเอาไว้ก็ไม่ได้ เอาฝังก็ฝังรีบทำพิธีให้เร็วที่สุดมันเข้าสู่โพเพแล้วครับตอนนั้นโต๊ะอิหมัมในหมู่บ้านอ่านดูออดอะไรต่างๆนะครับไม่รอช้าโดยมีศพของไรรานในคงตั้งอยู่ปากหลุมข้างๆโลงนะครับยังไม่ใส่โลง หลังจากมีการทำพิธีต่างๆ ในขั้นตอนแรกจึงได้มีการนำศพของไลลาใส่โลงลงไปทันทีแต่ยังไม่ปิดฝาโลงและยังไม่เอาลงหลุมนะครับ เพราะต้องทำพิธีกรรมขั้นสุดท้ายก่อนครับ ช่วงเวลานั้นเข้าสู่ช่วงหกโมงครึ่งพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าโต๊ะอิมังผู้นำศาสนาในหมู่บ้านกำลังนั่งทำพิธีอ่านสวดในขั้นตอนสุดท้าย พร้อมกับญาติญาติพี่น้องของเลลาที่ยืนร่วมและดูพิธีกรรมต่างๆเนี่ยทั้งใกล้และไกลกระจัดกระจายอยู่แถวนั้นในขณะที่โต๊ะอิหมัมกำลังเล่นสวดทำพิธีแข่งกับเวลาในขั้นตอนสุดท้าย จู่ๆดวงวิญญาณของเลลาก็เล่นห้อยหัวตีลังกาลงมาจากต้นหูกวางอะน้องมีห้อยหัวลงมาเหนือปากหลุมของตัวเองโดยที่มีการอุ้มลูกไว้ในทรงอกโอ้ย ครับ เป็นลักษณะเหมือนผ้าห่อเก่าๆเออแล้วการห้อยหัวลงมาของไลลา ไลลาเล่นทำตาเหลือกโตแล้วก็แดงกล่ำมองจิกเหลือบซ้ายทีขวาที ไปยังโต๊ะอิหมัมทีไปยังคนรอบข้างทีวนอยู่อย่างนั้นน่ะ เหมือนเขากำลังโกรธแค้นอะไรสักอย่าง ผมของไลลาจากที่ไลลาห้อยตีลังกาลงมาผมของไลลาตอนนั้นนี่ยาวสยายลากแผ่เป็นปากหลุมศพของตัวเองนะครับ โอ้ยเออ หน้าของไลลาเนี่ยมาสภาพซีดอมเขียวเหมือนตอนตายเลยขอบตาปากของไลลาดำช้ำห่อเลือด แล้วเพียงไม่นานครับจากที่ไลลาจ้องเขม็งตาเหลือกแดงอยู่อย่างนั้นอ่ะ ดวงวิญญาณของไลลาก็เล่นจิกมุมปากและตะหวาดเสียงดุออกมาลักษณะว่า กูไม่ฝังเออ โอ้โหพอสิ้นคำพูดนี้ครับอย่าว่าแต่ญาติพี่น้องหรือชาวบ้านเพื่อนสนิทของไลลาที่อยู่ รอบๆบบริเวณนั้น แม้แต่โต๊ะอิหมัมผู้มีวิชาสามสี่คน วิ่งหนีเอาตัวรอด อุปกรณ์ต่างๆที่ติดมากับตัวไม่ว่าจะเป็นผ้าโพกหัว ผ้า ผ้าบ่าหรือที่เรียกกันว่าผ้าสารบันรองทงรองเท้ากระจัดกระจายหลุดกระเด็นกระดอนหนีกันไปคนละทิศคนละทางคงได้ยินแต่เสียงแวบๆมาว่าไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไปแล้วไปแล้ว ตอนนั้นเนี่ยทั้งโต๊ะอิหมัมนะครับ ทั้งชาวบ้าน ที่วิ่งหนีกระจัดกระจายไปรวมตัวกันอยู่ตรงบริเวณศาลากลางบ้านอย่างที่พี่หม่อมบอกน้องบี และคุณผู้ฟังไปว่าคือศาลากลางบ้านเนี่ยเขาจะใช้เป็นพื้นที่รวมตัวกันในการทำพิธีทางศาสนา หรือการละหมาดของเขาซึ่งลักษณะของศาลานี้ด้วยก็ประมาณคนสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรมากครับ หลังคาเสาหกต้น พื้นกระดาน คงไม่มีแนวกั้นด้านข้างปล่อยโล่งอย่างนั้น โอ้โห คนน่ากลัวเออ ตอนนั้นเมื่อชาวบ้านโต๊ะอิหมันไปรวมตัวกันที่ศาลากลางบ้านอ่ะจึงได้มีการพูดคุยกันนะครับ ครับ ปรึกษากันว่าตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วเขียนบรรลัยเลย เออ แล้วก็ไม่มีใครกล้าไปที่หลุมศพของไลลาแล้วในช่วงเวลานั้นอ่ะ มันค่าแล้วอ่ะ ต้องรอพรุ่งนี้อ่ะ คงต้องปล่อยศพของไลลาเนี่ย นอนอยู่ในโรงโดยที่ไม่ปิดฝาโรงและตั้งไว้ปากหลุมแบบนั้นก่อน แล้วดินยังไม่กบยังไม่อะไรเลยนะพี่ ก็ยังอยู่ปากหลุมเลยอะน้องวีฝาโรงยังไม่ทันได้ปิดอะเพราะว่าโรงมันยังไม่ได้เอาลงหลุมอ่ะเปิดฝาโรงแช่แล้วลงตั้งอยู่ปากหลุมสมนึกภาพเอาแล้วกันครับ คืนวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านโอ้โหนอนกันด้วยความหวาดผวา คงได้ยินแต่เสียงของไลลาร้องไห้เชิญกล่อมลูกโหยหวนทั้งคืนโอ้ยน้ท่าไหลเลย ในเช้าตู่วันต่อมาทั้งโต๊ะอิหมัมชาวบ้านจึงได้รีบเกณฑ์กันไปนะครับ ครับ ไปทำพิธีขั้นสุดท้ายให้แล้วเสร็จ แล้วรีบฝังร่างอะไรวิญญาณของไลลาเนี่ย ลงสู่หลุมศพให้เสร็จเพราะว่ากลัวดวงวิญญาณของไลลาเนี่ย จะเพี้ยนไปมากกว่านี้ อนนั้นก็ทำพิธีขั้นสุดท้ายเลยครับ ฝังเลยครับเช้าตู่วันนั้นแล้วเรื่องราวของไลลาที่ห้อยหัวลงมาจากต้นหูกวางโอ้โหเป็นที่พูดถึงกันปากต่อปากทั้งคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงที่ได้รับรู้อะถึงความเฮี้ยนของดวงวิญญาณไลลาครับ เมื่อมีการฝังร่างของไลลาเป็นที่เรียบร้อยในเช้าวันนั้นทุกคนคิดว่า ทุกอย่างมันคงจบเรื่องราวแค่นี้เพราะฝังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำพิธีตามขั้นตอนแล้วครับ แต่ใครจะรู้ล่ะครับน้องวีคุณผู้ฟังว่าการฝังศพของไลลาเนี่ย มันเหมือนกับเป็นการไปสร้างความไม่พอใจความโกรธแค้นให้กับดวงวิญญาณของไลลาที่ตายท้องกลมนั้นนะเหมือนเขาตะโกนใส่แล้วเขาบอกแล้วไง เออ ว่ากูไม่ให้ฝังถูกต้องแล้วมันเหมือนเป็นการไปจุดชนวนเริ่มต้นความเฮี้ยนความน่ากลัวความดุดันของดวงวิญญาณไลลา เนี่ย ให้ทวีคูณมากขึ้น หลังจากที่ฝังร่างไลลาในเช้าวันนั้นคืน วันนั้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าน่ากลัวเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นทันทีนะครับต้องบอกว่าวิถีชาวบ้าน วิถีชีวิตของของชาวบ้านปกติในหมู่บ้านนั้น ในยามค่ำคืนเนี่ย บางทีก็จะมีคนเฒ่าคนแก่ ไปจิบน้ำชาพบปะพูดคุยในเรื่องของศาสนา ไปทำพิธีกรรมทางศาสนาละหมาดร่วมกัน ก็เป็นเรื่องปกติของเขาที่ทำมา อย่างนี้มาตลอด ครับ แล้วการสัญจรของชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นการสัญจรแบบเดินเท้า แล้วที่สำคัญการสัญจรนั้นอ่ะ มันจะต้องเดินผ่านอูโบแห่งนั้นทั้งไปและกลับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ลักษณะชุมชนของหมู่บ้านนั้นมันจะเป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่มันก็จะมีคุ้มเหนือ คุ้มใต้คุ้มออก คุ้มตก ครับ ความเฮี้ยนของดวงวิญญาณไลลาเลิกอุบัติขึ้นก็อีตรงต้นหูบางที่เป็นจุดที่เป็นหลุมฝังศพของไลลานี่แหละเออ ครับ ในคืนวันนั้น มีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับ ที่เป็นคนสูงอายุผู้ชาย มุสลิมเราจะเรียกว่ากีในคืนวันนั้น เนี่ยกีเนี่ย แกมีการเดินข้ามฟากข้ามสะพานคลองนะครับออกไปคุยไปหาไปเยี่ยมเยียนไปจิบน้ำชาไปคุยเรื่องศาสนา กับเพื่อนของเขาอีกคุ้มหนึ่งซึ่งเขาทำมา เป็นกิจ เป็นประจำแล้วช่วงเวลาขากลับของเขา ตอนนั้นเวลาประมาณสามถึงสี่ทุ่มทางสัญจรของกีคนนี้ที่จะกลับบ้าน ก็จะต้องผ่านอุโบแห่งนี้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่บอก แล้วเส้นทาง กีเนี่ยใช้มาเป็นเวลากว่าหกสิบปีแล้วนะครับ เป็นประจำไม่เคยเจอเรื่องแปลกเรื่องลี้ลับอะไรผ่านมาตลอด ตอนนั้นในจังหวะที่แกเดินสะพานข้ามจากอีกคุ้มหนึ่งกลับมาเพื่อจะกลับบ้านตัวเอง เมื่อแกเดินผ่านกูบูและต้นหูกวางนั้นนะในช่วงที่แกเดินผ่าน จากต้นหูกวางนั้นไปเพียงไม่กี่ก้าว แกต้องหยุดเดินครับเมื่อจู่ๆแกได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่เป็นเสียงลักษณะผู้หญิงกำลัง ร้องไห้เหมือนกับกล่อมลูกเสียใจ ดูโหยหวนไม่เป็นสับ ลักษณะ โอ้ยโอ้ยลูกแม่โอ้มีเป็นนะแล้วเสียงเสียงนั้นอ่ะมันดังแทรกผ่านมากับบรรยากาศที่ดูวังเวงและเงียบสงัดนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาสามสี่ทุ่มซึ่งปกติเนี่ย มันก็เงียบมากอยู่แล้ว ชาวบ้านเขาจะเข้านอนกันไวเพราะล้วนแต่กำลังเช้ากันทั้งนั้นจากปกติที่มันเงียบอยู่แล้ว แต่ตอนนั้นมันกลับเงียบเป็นทวีคูณเข้าไปอีก ตั้งแต่มีข่าวข่าวเรื่องของดวงวิญญาณไลลาห้อยหัวลงมาจากต้นหูกวางนั้นนะครับ ตอนนั้นเมื่อกี้ได้ยินเสียงนั้น แกก็มีการหยุดเดิมและหันกลับไปดูที่ต้นเสียง แกคงคิดในใจว่าเสียงใครว่ามากล่อมลูกว่าไงคำค่ามืดมืดอย่างนี้ ด้วยความที่แกไม่คิดอะไรไม่เคยเจออะไรอ่ะแล้วเดินผ่านเส้นเนี้ยตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่เด็กหนุ่มแล้วก็ยันแกเนี่ย ไม่เคยเจออะไรนี้รับผิดสังเกต และอีกอย่างตัวกีคนนี้ ก็เป็นผู้ที่มีวิชาพอสมควรเพราะแกเป็นผู้นำละหมาดในหมู่บ้านด้วย ครับ ตอนนั้นกีแกรู้ทันทีว่าเสียงที่แกได้ยินเนี่ยต้นเสียงมันดังมาจากบริเวณ ต้นหมูกวางริมกูโบ ที่แกเดินผ่านมาแกตัดสินใจหันกลับไปมอง เมื่อแกหันกลับไปมองน้องวีกีแกถึงกับ ช็อกสตันตกใจแกบอกหัวใจไม่วายตายก็บุยแล้ว ครับ สิ่งที่กีแกเห็นคือหญิงร่างหนึ่งที่ใส่ชุดผ้าคลุมสีขาวดูมอมแมมนิดหน่อยคลุมทั้งตัวเลยนะครับ คงเห็นแต่ใบหน้า ครับ พร้อมด้วยห่อผ้า ที่หญิงร่างนั้นปุ้มเอาไว้ในอกซึ่งห่อผ้านั้นนะมีเสียงเด็กทารกร้องออกมาแผ่วๆด้วยนะครับ แล้วสิ่งที่ทำให้กีช็อกแบบสุดๆครับ ร่างของผู้หญิงคนนั้นที่นั่งอุ้มลูกอยู่บนต้นหูกวางก็จริง แต่ขาของผู้หญิงคนนั้นอ่ะ มันกลับลากยาวลงมาสู่พื้นดินนะครับ ทั้งสองข้างเลยพี่บอกว่าในขณะนั้นเนี่ยแกคงมองไม่เห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นแล้วครับ แล้วแกกำลังช็อกกับขาที่ลากยาวของผู้หญิงคนนั้นที่นั่งอยู่บนต้นหูกวางแล้วขายากลากยาวลงมาพื้นเนี่ย ีบอกว่าผู้หญิงคนนั้นในในขณะนั้นเขาเอาแต่ก้มหน้ามองลูกในอกแล้วร้องไห้ร้องเพลงกล่อมลูกอะไรของเขาตอนนั้นกีแกบอกแกพยายามที่จะวิ่งนะครับ แกรู้แล้วว่าโดนผีหลอก แต่ช่วงเวลานั้น ขา มันไม่ให้ความร่วมมือขาแขนวิ่งไม่ออกแกบอกว่าชีวิตมาตั้งแต่หนุ่มยันแก่ในชีวิตเนี่ยฝังคนเป็นคนตายมาเทียบแล้วเพิ่งรู้จักคำว่าขาแขนก็คือนี้แหละ กูรู้แล้วว่ามันเป็นยังไง ครับ แล้วเพียงในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับหญิงสาวเจ้าของขาที่ลากยาวลงมาสู่ปูนก็ค่อยๆเงยหน้ามามองกีแบบสายตาที่ดุดันเขม็งเลยนะ ตอนนั้นกีกับสตันต้องยืนจ้องร่างนั้นที่ไม่อยากจะจ้องอ่ะด้วยความตกใจ แล้วเมื่อร่างนั้นกำลังมองหน้ากีอยู่ด้วยสายตาที่เขม็ง กีรู้ทันทีครับ ว่าผู้หญิงคนเนี้ย คือไลลา เออโหแกจำหน้าได้ เออแกบอกใบหน้านั้นอะซีดขาวออกเขียวตาดุขวาง ขอบตาดำช้ำเหมือนตอนห้อยหัวลงมาจากต้นหูกวาง หรือตอนที่ไลลาตายเหมือนกันเลยอแล้วไลลานก็มองมาทันทีแบบเขม็งไม่ละสายตานะครับ ขึงตาใส่จิกปากพร้อมกับยังคงร้องไห้ร้องเหมือนคนเจ็บใจ แล้วอยู่ดีๆเพียงไม่นานหลังจากมองกีหน้ากีได้ไม่นานไลลาก็สื่อออกมาลักษณะว่าผัวกูอยู่ไหนแล้วก็วีดใส่ลากยาวออกมา โอ้โหพอวีดใส่แกน่ะ กีแกสติแตกเลยครับวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไม่รู้ว่าหลุดได้ตอนไหนกลับบ้านโอ้โหเช้าวันต่อมาน้องวี เป็นข่าวดังในหมู่บ้านเลย เมื่อลูกหลานของกีคนนั้นออกมาพูดเป่าประกาศถึงเรื่องกีที่โดนผีสาวไลลาเล่นงานเมื่อคืน ซึ่งตอนนี้กีนอนจับไข้หัวโกนอยู่ที่บ้านไอคนในหมู่บ้านก็ไปเยี่ยมเยียนไปถามนะว่าเจออะไร กีก็เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างละเอียดไอ้คนในหมู่บ้านฟังว่าเจออะไรแบบไหน รูปร่างลักษณะน่ากลัวแบบไหนครับแล้วกูมั่นใจว่าเป็นที่ไหลลาที่มันตายทั้งกลม ครับ เมื่อเริ่มมีข่าวความเย็้นดวงวิญญาณลายลา ก็เริ่มพูดกันไปเป็นวงกว้างต่อต่อปากต่อต่อปากล่ำลือกันไปนะครับ และแต่ละคนก็เจอดวงวิญญาณของรายงานลายลาเนี่ยเล่นงานอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นไม่กล้าออกบ้านตั้งแต่ช่วงโอเพต้องรอฟ้าสางก่อน แล้วทำอย่างนั้นเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนนะครับ ไม่เป็นอันธมาหากินกันเลย แม้กระทั่งคนกำลังยืนทำพิธีรวมตัวกันอยู่ในศาลาเพื่อละหมาดช่วงหกโมงครึ่งซึ่งเป็นช่วงที่มุสลิมก็เรียกว่ามักเร็ครับเขากำลังรวมตัวทำละหมาดผีสาวไลลาเล่นห้อยหัวลงมาจากหลังคาศาลาทำตาดุโตขึงใส่ แล้วถาม ถามหาผัวตัวเองถามหาสามีตัวเองอ่ะ ด้วยเสียงที่ดุและกระแทกผัวกูอยู่ไหนทำให้คนที่กำลังทำในพิธีศาสนาอยู่ในต้องกระเจิดกระเจิงกันไปออกคนละที่ละทาง หรือแม้กระทั่งบางครอบครัวก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่บนบ้าน คงเปิดหน้าต่างระบายความร้อนเอาไว้ จู่ๆไลลาก็ผูมาแต่หน้าอันใหญ่โตทับเต็มหน้าต่างนะครับ ครับ แล้วทำตาดุดันมองขวางจิกมุมปากและช่วยใช้ถ้อยคำลักษณะเดิม เป็นเสียงขู่ว่าผัวกูไปไหน หรือแม้แต่ชาวบ้านที่เขาใช้ชีวิตอยู่ตามสวนตามนาปลูกผักเลี้ยงวัวก็จะพบเรื่องราวความน่ากลัวของผีสาวตายตงกลมที่ชื่อไรล่ะจนเขาเนี่ยไม่กล้าแทบจะออกไปไร่ไปนากัน ชาวบ้านบางคนที่เขาออกไปหากินตามไร่นากันคือบางคนก็เดินจูงวัวจูงควายอยู่ จู่ๆก็จะเจอผีสาวไลลา มาในรูปแบบต่างๆ นะครับ กำลังกัดอยู่ดีไลลาเล่นห้อยหัวลงมาจากต้นไม้ ทำตาแดงใส่ผมยาวลากพื้นบางคนก็จะเจอเป็นลักษณะไลลายืนรูปร่างสูงใหญ่อยู่หลังต้นไม้ใหญ่ แล้วโผล่หน้าออกมาครึ่งหนึ่ง แล้วมองด้วยดวงตาที่โตแดงกล่ำหน้าซีดปากเขียว จิกงุ้มลมปาก แล้วมองเหลือกลงมาแบบนั้น เงียบๆไม่พูด เล่นเอาชาวบ้านบางคนถึงก็ช็อกสลบคาตี้ปัสสาวะนี่ลาดเป็นไปเป็นแถวแถวหรือแม้กระทั่งเสียงร้องไห้เชิงกล่อมลูกที่โหยหวนเป็นระยะทั้งคืน ไม่ได้หลับได้นอนกันเป็นเดือนครับครั้งล่าสุดก่อนที่จะต้องมีพิธีกรรมใหญ่ ครับ เมื่อมีชาวบ้านต่างคุ้มเนี่ยเขาออกไปหาปลาเนาะเขาใช้ของร่วมกันนะสมัยก่อนนะเป็นแบบนั้นในยามค่ำคืนนะ มีลุงคนหนึ่งที่อยู่ต่างคุ้มอ่ะเขาก็วางดักแห ไว้เขาก็มาดูปลาของเขา แล้วสมัยก่อนในการพายเรือเนี่ย แสงสว่างมันจะไม่มีนอกจากแสงจันทร์ก็ต้องเอาตะเกียงเจ้าพายุในวางหัวเรือถูกไหมครับ เพื่อแสงสว่าง เมื่อเขากำลังหาปลาดูตามแหที่เขาวางดักเอาไว้ครับ ช่วงเวลานั้นคุณลุงคนนี้บอกว่า ในช่วงที่เขากำลังหาปลา ไอ้แสงสว่างจากตะเกียงหัวเรือเขาเนี่ยก็เห็นนิดๆแล้วว่ามีเรืออีกลำหนึ่งเนี่ย กำลังพาย อยู่ในระยะห่างๆแล้วกำลังเข้ามาหาเขาซึ่งเป็นทางสวนตอนนั้นเขาอุ่นใจแล้วโอ้ทำมืดเดือนมีเพื่อนทำมาหากินไว้สบายใจ แต่เมื่อสักพักหนึ่งเรือมันมีการขยับเข้าไปใกล้เรื่อยๆ จนแสงไฟของตะเกียงที่อยู่หัวเรือเนี่ยมันเริ่มส่องสว่างไปกระทบทำให้คุณลุงมองเห็น ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่คุณลุงเห็น ที่มันกำลังพายเข้ามามันไม่ใช่เรือครับ แต่มันเป็นโรงศพ มันเป็นโรงศพที่มีผีสาวไลลานนั่งอุ้มลูกขัตมาดมาบนโรงนั้น โอ้โหแล้วทำตาเหมิงเหลือโตนะครับ มองจิกเขม่งมาทางคุณลุงแบบดุดัน ดูจแล้วเพียงไม่นานไม่กี่เอิอใจอ่ะ ไอเรือที่อยู่ห่านเนี่ย มันเป็นเหมือนภาพเร่งความเร็วในหนังอ่ะน้องวีขณะที่คุณคุณลุงกำลังตะลึงอยู่นะ อยู่ๆโรง นั้นมันก็สปีดเข้ามาเทียบข้างตายแล้วหัวผมหมดหัวแล้วเนี่ย ครับเข้ามาเทียบข้าง แบบคุณลุงไม่ทันตั้งตัว เออ เมื่อเข้ามาเทียบข้าง ตอนนั้นใบหน้าของคุณลุงและผีสาวไรลานอยู่ในระยะห่างไม่เกินหนึ่งฝ่ามือนะคุณลุงบอกว่าสายตาของไรลานนี่แดงและดุดันพองโตหน้าซีดปากเขียว ตอนนั้นคุณลุงสตันตกใจครับ ทำอะไรไม่ถูกจ้องค้างตอบกลับไปแบบนั้นแล้วจู่ๆไรลาก็ตะโกนตะวาดด้วยเสียงที่น่ากลัวออกมาในระยะประชิดว่า เห็นผัวกูไหมมึงมาทำอะไร เห็นผัวกูไหมโอ้โหตอนนั้นคุณลุงตั้งสติได้สละเรือครับ โดดทิ้งหมดทุกอย่างทั้ง ชายทั้งรองเท้าทั้งปลาที่อยู่ในเรือ ว่ายขึ้นฟังวิ่งหนีเช้าขึ้นมาคุณลุงกู้สละเรือ ก็กลับมากู้เรือตัวเองคืนนะฮะครับ พร้อมกลับมาเล่าเรื่องต่างๆ ให้ชาวบ้านแถวนั้นในละแวกนั้นในหมู่บ้านนั้นนะฟังครับว่าเขาโดนเขาโดนหนักเมื่อชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน และชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงได้รับรู้เรื่องราว ความเฮี้ยนของดวงวิญญาณไลลาที่นับวันมันจะดูแรงขึ้นอย่างไม่ลดลาวาสองนะครับ ตอนนั้นจึงได้มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านใกล้เคียงให้นำ ผู้มีวิชาทางศาสนา ที่เหนือกว่าในหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยระดมมาช่วยกัน ครับ แล้วในช่วงเวลานั้น เนี่ย สามีของไลลาได้มีการเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านนั้นพอดีซึ่งจากการเดินทางกลับมาของสามีไลลาเนี่ยสามีไลลาไม่ได้กลับไปเองนะครับ แต่มีชาวบ้านเนี่ยไปตามก่อนหน้านั้น แล้วก็ไปเล่าถึงเรื่องราวการเสียชีวิตของลูกและเมียของเขาให้เขาฟัง แล้วบอกกับเขาว่าตอนนี้ ดวงวิญญาณทั้งลูกและเมียของเขาเยี้ยนมาก ให้กลับมาร่วมในพิธีเพื่อให้วิญญาณมันสงบมาตอนนั้นเมื่อสามีของไลลาเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้าน ก็เสียใจมากนะครับ เขาเสียใจกับการสูญเสียทั้งลูกและภรรยาของเขาไปตอนนั้นตัวสามีของไลลาจึงได้พิธีมีการเข้าร่วมพิธีกับผู้มีวิชาในระระดับสูงต่างบ้านนะฮะ ซึ่งในการทำพิธีครั้งนั้น เนี่ยมันดูยุ่งยากใช้เวลาแต่ต้องทำ เพราะว่ามันเป็นการขุด ขุดเอาร่างของไลลาขึ้นมาทำพิธีใหม่ทั้งหมดน้องวี ต้องขุดเอาลงและร่างขึ้นมาทำพิธีใหม่ ซึ่งใช้เวลาเกินครึ่งวันนะเมื่อทำพิธีอะไรต่างๆแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ก็ทำการฝังลงไปใหม่ก่อนพระอาทิตย์ตกดินในวันนั้น แต่ปรากฏว่าหลังจากมีการทำพิธีฝังศพไลลาในวันนั้นเหตุการณ์ต่างๆ มันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ แต่ยังไม่ได้หายไปเลยมีบ้างได้ยินบ้าง แต่ไม่ดุดันอย่างที่เคย แล้วมันก็ค่อยๆคคลี่คลาย จนชาวบ้านเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงการพบเห็นดวงวิญญาณ ของผีสาวไลลาที่ตายท้องกบอีกเลยนะครับ และนี่คือตำนานที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นที่พี่หม่อมได้รับอิทธิพลมาจากรายการเสาสยองของคุณตา พี่หม่อมจึงได้นำมารวบรวมและเรียกเดียงแล้วก็ถ่ายทอดให้กับแฟนๆรายการ The Ghost Story รวมทั้งน้องวี และคุณผู้ฟังได้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณครับ โอ้ย เดอะเบส โอ้ยสุดยอด ผมนี่เกาจน็มในหัว หล่นหมดแล้วฮะ พี่แล้วมีคำถามหนึง ถ้าผมเป็นชาวบ้านนะถ้าผมเป็นชาวบ้าน ในยุคนั้นนะรับหัวผวหัวพี่ไลลาเขากลับมา ผมมีคำถามหนึ่งอยากจะถามพี่เขามึงไปไหนมาก็สงสารพวกกูไปเฝ้ายากมึงไปไหนมา ไม่เป็นอันอยู่อันนอนเลย ใช่ครับสมัยก่อนเนี่ย ถ้าจะติดต่อทางจดหมายยากมากต้องให้ให้ชาวบ้านไปตาม แล้วไปบอก มัน สื่อสารยากมาก ถึงเขาถึงกลับมาแล้วก็มาร่วมใน พิธีกรรม วิญญาณของไลลาถึงสงบลง ไม่เคย ฟังเรื่อง ผี จนแบบน้ำหูน้ำตาไหลอะพี่ แล้ว ผมอะไหนใจไม่ทั่วท้องไม่ว่า เชื่อไหมว่าผมมาปวดกกหูเลยพี่รู้ ป่ะ ผมเหมือนแบบสมองมันเกรงตามากพี่มอม โอ้ โอ้ยอากาศร้อนๆด้วยน้องวีพี่หมอขอโทษโอ้ยเคี้ยวตดแทบลุดออกมาหมดแล้วเนี่ย ใช่ไหมครับโอ้โหเรื่องนี้ถึงได้ ถึงได้ เอ่อถูกใจคุณชาลีน้องชาลี คุณชาลีพี่เอ๋อะไรอย่างนี้ไง อยากให้มาได้มาบันทึกอยู่ในรายการวีชาแนลโกสตอรี่รอบเลยปมมือให้อีกรอบเลยนะครับ พี่พี่น้องๆคนไหนที่ได้ฟังเรื่องนี้ในช่องผมวันนี้นะผมบอกคำเดียวเลยโคตรคุ้ม จริงๆขอบคุณครับ โคตรน่ากลัวโคตรสนุกโคตรหลอนโคตรมันทุกโคตรเลย นะฮะโอ้พี่หม่อมสุดยอดเลย นะฮะขอบคุณมากช่วงช่วงนี้ช่วงต้นเมษาก่อนเข้าเมษามาพี่หม่อมช่วงที่ผ่านมาเหมือนจะงานเยอะใช่ไหมพี่ ก็มีงานเยอะครับ แล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่าง ผมอะก็บอกน้องนมผมแล้วนะ ผมก็บอกน้องนมว่านักเล่าทุกคนในรายการ ผมขอให้ยึดเอาเวลาในชีวิตเขาเป็นหลัก ครับ แต่ต้องบอกว่าแบบนี้พี่หม่อมว่าผมดีใจกับสัปดาห์นี้มาก เพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ทุกคนใช้เวลากับครอบครัวนะฮะ ใช่นักเล่าทุกคนที่ผมติดต่อไป จัดเวลาให้ผมทุกคนเลยโหผมโคตรดีใจเลยผมพูดอย่างนี้ดีกว่า ใช่ไหมเรารายการพี่น้องน้องผี ใช่แล้วผมรู้สึกว่าผมรายการ ผมรายการน้อยๆตัวเล็กๆแต่ได้รับความรักจากพี่ๆที่เป็นนักเล่าทุกคนขนาดนี้ผมแบบตื้นตันจริงๆขอบคุณพี่หม่อมด้วยนะ ที่ขนาดวันสงการวันครอบครัวก็ยังจัดเวลามาเล่าในรายการผมนะพี่ ด้วยความยินดีครับรายการเนี่ยจะเล็กใหญ่ เราไม่ได้ให้ความที่พี่หม่อมเชื่อว่านักเล่าหลายๆคน ทุกท่าน ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นว่าจะเล็กหรือใหญ่ ครับ แต่สำคัญที่ว่าเรามีใจที่จะช่วยเหลือที่จะดูแลที่จะออยากจะให้สื่อการตรงเนี้ย ได้อยู่ร่วมกันอย่างยาวนานที่สุด น้องวีเปรียบเสมือนสื่อการนะ ครับ ที่ทำให้พี่หม่อมได้มาเล่าให้กับแฟนๆรายการ ไม่ว่าจะอยู่ฟังสดอยู่หรือว่าอยู่ในห้องแชทเนี่ย ได้มาเจอกันคุยกันเปรียบเสมือนพี่บอมมานั่งเล่าให้น้องวีฟังผ่านน้องวีไปสู่แฟนรายการครับ แค่นี้มันก็ มีความสุขแล้วอะใช่ไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรที่เรามีความสุขเราทำเลยครับ ถ้าทุกคนเราจะมองเรื่องแต่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียว ชีวิตมันจะไม่มีความสุขครับ เราต้องมองเรื่องของหัวใจด้วย อืเรารักกันมากๆน้องโลกเราจะได้มีความสุขครับ